หลักการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ มีเป้าหมายหลักสองประการคือ ประการแรก ต้องการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย สร้างรูปลักษณ์ของตัวอักษรให้มีรูปแบบใหม่ ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถสื่อความหมายได้อย่างดี ตรงตามหลักของภาษา ประการที่ 2 ต้องการสนองตอบให้เกิดคุณค่าทางความงาม การสร้างแบบตัวอักษรให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ รูปลักษ์ตัวอักษรและงานประดิษฐ์ที่สร้างสารรค์ขึ้น จึงต้องสามารถจะสะท้อนความงามและความเหมาะสมตามความหมายของคำ หรือข้อความในงานนั้น ๆ ผู้ออกแบบจึงต้องศึกษาถึงโครงสร้างของภาษา ด้านโครงสร้างของตัวอักษร ลักษณะเฉพาะ การจัดวาง ให้ถูกต้องตามหลักภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยที่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากภาษาอื่น มีหลักการจัดวางตำแหน่งสระ วรรณยุกต์ รวมทั้งเคลื่อนหมายอย่างอื่นด้วย การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ จึงไม่ได้หมายความเป็นเพียงการสร้างรูปลักษณ์ของตัวเองเท่านั้น ยังต้องคำนึงถึงสไตล์ของตัวอักษร เรื่องของการจัดพื้นที่ว่าง การตกแต่งตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร เพื่อประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ เพื่อให้แบบตัวอักษรที่จะถ่ายทอดคุณค่าเชิงสุนทรีศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหลายดังต่อไปนี้ หลักความเป็นเอกภาพ Unity การสร้างความเป็นเอกภาพของตัวอักษรมีความสำคัญอย่างยิ่ง การประดิษฐ์ตัวอักษรทุกครั้ง ผู้ออกแบบจะต้องเน้นให้แบบอักษรในงานนั้นๆ มีรูปแบบที่สัมพันธ์และสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หลักความสมดุล balance ความสมดุลทำได้หลายวิธี การออกแบบต้องให้เกิดความสมดุลในรูปแบบตัวอักษร ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความสมดุลของรูปแบบตัวอักษร ความสมดุลของระยะพื้นที่ว่าง ความสมดุลของขนาดตัวอักษร และพื้นที่ ความสมดุลเกี่ยวกับสี การสร้างดุลยภาพที่ดี จะช่วยทำให้เกิดความงาม น่าดู และอ่านง่าย หลักความกลมกลืน ฮาร์โมนี ปัจจัยที่สำคัญยิ่งของการประดิษฐ์ตัวอักษร คือ นักออกแบบจะต้องออกแบบที่จะทำให้รูปแบบตัวอักษรมีความประสานกลมกลืนในตัวเอง หมายความว่าตัวอักษรทุกตัว สระ วรรณยุกต์ ต้องมีรูปลักษณ์ที่มีทิศทางของเส้น สัดส่วน รูปทรง อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกัน การออกแบบชุดตัวอักษรหนึ่งชุด ก็ต้องให้รูปแบบตัวอักษรให้ประสานกลมกลืนทั้งหมด เมื่อรูปแบบอักษรมีความกลมกลืนกันดีแล้ว การนำมาจัดเป็นข้อความ โดยเน้นให้มีระยะห่างที่พอเหมาะและกลมกลืนกัน ก็จะทำให้ดูราบรื่น และสวยงาม หลักของสัดส่วนของตัวอักษร proportion สัดส่วนตัวอักษร มีความสำคัญที่นักออกแบบจะละเลยไม่ได้ ตัวอักษรทุกตัวมีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป การสมส่วนของสัดส่วนตัวอักษร หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความกว้างและขนาดความสูงของตัวอักษร ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอักษรและความหนาบางของเส้นตัวอักษร รวมถึงรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ ของตัวอักษร สัดส่วนตัวอักษรแต่ละตัว ไม่มีข้อกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นเท่าใด ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความสูง ขนาดของตัวอักษร และส่วนประกอบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวอักษรในแต่ละแบบ ที่อาจจะแปรตามองค์ประกอบต่างๆ ที่นักออกแบบจะกำหนด โดยพิจารณาดูว่ามีความเหมาะสม ก็จะทำให้รูปแบบตัวอักษรนั้นๆ อ่านง่าย หลักการออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษร นอกจากจะกำหนดให้มีความสมส่วนของตัวอักษรพอดีในตัวเองแล้ว ยังต้องคำนึงถึงขนาดสัดส่วนที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกันกับรูปแบบของสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วย หลักการสร้างจังหวะและลีลา rhythm จังหวะและลีลา หมายถึงจังหวะและลีลาภายในตัวอักษร เส้นต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวอักษรจะเป็นตัวกำหนดของการจัดจังหวะและลีลา ที่นักออกแบบเป็นผู้กำหนด ได้แก่ การวางตำแหน่งหัวตัวอักษร การสะบัดปลายหาง ตัวอักษร รวมทั้งการจัดจังหวะของเส้น และพื้นที่ว่างภายใน ที่จะเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างตัวอักษร การสร้างจังหวะและลีลานี้ จะช่วยให้เกิดรูปลักษณ์ อันเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นที่นักออกแบบควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หลักการสร้างจุดเด่น emphasis การออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อให้เกิดรูปแบบตามต้องการและมีจุดเด่น เป็นการสร้างจุดสนใจแก่ผู้พบเห็น การสร้างจุดเด่น ทำได้หลายวิธีการ เช่น การสร้างรูปทรงให้มีความแปลกใหม่ การเลือกใช้เส้นประกอบแบบตัวอักษร การใช้เส้นหรือลวดลายมาตกแต่ง การออกแบบให้มีผิว พื้นตัวอักษรที่น่าสนใจ นักออกแบบ อาจเขียนเป็นรูปสัญลักษณ์มาประกอบแบบตัวอักษรหรือข้อความ หรืออาจจะเน้นด้วยการใช้สีเป็นการสร้างจุดเด่นก็ได้เช่นเดียวกัน การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ ตัวอักษรประดิษฐ์ lettering คือ ตัวหนังสือที่สร้างหรือจัดทำขึ้นจากจินตนาการ โดยคงลักษณะของอักษรเดิมไว้ หรืออาจจะดัดแปลงแต่งเติมลวดลายความวิจิตรบรรจง เพื่อให้เกิดความสวยงาม หรือสอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆ แบบตัวอักษรที่นักออกแบบได้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะแก่การนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นลักษณะของการคิดประดิษฐ์เป็นตัวตัวไป โอกาสของการนำไปใช้ในงานต่างๆ ย่อมจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ตัวอักษรลักษณะพิเศษที่จะกล่าวนี้ เป็นการออกแบบตัวอักษรที่จัดเป็นคำหรือข้อความที่อยู่ในแนวระนาบต่างๆ กัน ตลอดรวมถึงการออกแบบตัวอักษร ในลักษณะที่มีเงาของตัวอักษร ที่มีวิธีการออกแบบเขียนแบบตัวอักษรแตกต่างกันไป ตัวอักษรบนระนาบตรง การเขียนตัวอักษรบนระนาบตรง ตามแนวราบ แนวตั้ง แนวดิ่ง และแนวเฉียง ลักษณะนี้อาจจะใช้หลักการอย่างเดียวกัน การเขียนตัวอักษร จะเป็นตามรูปแบบตัวอักษรปกติ หากแบบอักษรเป็นแบบตัวตรง ก็จะต้องให้ตัวอักษรตั้งฉากกับแนวเส้นอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นตัวเอ็นก็ต้องเอ็นในองศาเดียวกันโดยตลอด เพียงแต่ต้องจัดให้มีระยะช่องไฟอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ระยะช่องไฟที่ดีจะต้องให้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของอักษรไม่ชิดหรือห่างกันจนเกินไป ราะจะทำให้อ่านยาก และจะต้องให้พอเหมาะกับขนาดพื้นที่ที่กำหนด ตัวอักษรบนระนาบโค้ง การออกแบบเขียนแบบบนระนาบโค้ง มีหลักการที่แตกต่างจากการเขียนบนระนาบตรง คือการเขียนเส้นตั้งของตัวอักษรจะต้องลากเส้นร่าง มาจากจุดที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะกำหนดให้อยู่เหนือหรือใต้ส่วนโค้งนั้นในระยะใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นว่าเหมาะสม การกำหนดจุดนี้จะมีผลทำให้รูปตัวอักษรดูแปลเปลี่ยนไปจากการเห็น หากเป็นวงกลมหรือวงรี ก็ให้ใช้จุดศูนย์กลางของวงกลม หรือวงรี เป็นจุดเริ่มต้นที่จะลากไปสู่แนวส่วนโค้ง วิธีการเช่นนี้ จะทำให้เส้นตั้งของตัวอักษร สามารถจะเขียนไปตามแนวของเส้นรอบวงได้ การเขียนตัวอักษรในรูปวงกลมหรือวงรี จะได้รับความนิยมอย่างมาก ในการออกแบบเพื่อทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ตรายางประทับ และเครื่องหมายทางราชการ ตัวอักษรแบบทัศนียภาพ การเขียนตัวอักษรแบบทัศนียภาพ เป็นการเขียนเพื่อต้องการให้เกิดผลพิเศษทางการเห็น ในลักษณะเดียวกับการเขียนภาพ โดยที่จะเห็นส่วนที่อยู่ใกล้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ไกล ลักษณะของรูปตัวอักษรแบบทัศนียภาพ เกิดจากการกำหนดจุดรวมสายตาและแนวเส้นระดับตา ซึ่งมีผลให้เห็นลักษณะของตัวอักษรต่างกันไป การเขียนตัวอักษรลักษณะแสงเงา การออกแบบตัวอักษรในลักษณะให้มีแสงเงา หรือตัวอักษรแบบมีเงานั้น เพื่อต้องการที่จะเน้นให้ดูมีความหนักแน่น มีระยะหรือมีมิติมากยิ่งขึ้น เพราะเงาของตัวอักษรจะเพิ่มมิติที่ 3 หรือมิติความลึกนั่นเอง การออกแบบการเขียนเงาตัวอักษรนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเจตนาของนักออกแบบ เงาตัวอักษรจะใช้หลักการเขียนแบบ 3 วิธี คือการเขียนแบบเงา ด้วยการซ้อนทับ แบบการเขียนแบบไอโซเมตริกและการเขียนแบบทัศนียภาพ